เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ ค่อยๆ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้เล่น10%โดนเราคือกันนะ เพราะว่าช่วงนี้เล่นแต่้าเปอร์์เเซ็นตลย โอเค กะ โอ้โหสามสิบสองบาท เฮ้ย ดับฝัานมาสวยยังไงอีก โอ้พวกเขาไง เออ ร้อยยี่แปดบาทแล้วเนาะค่ะ เดี๋ยวร้อยห้าสิบบาทเขาปรับมาอีกเทียนึงอ่าอุ่นแจกกันนีิโอ้โหหลายไม่ได้ว่ะ สียดายแล้วค่ะ เออ ดับขวานซี่ช่อง สวย โลมา ล็อกแรก โอ้ย บอมาให้ สภาพ เออหกบาทหากผู้ใดที่มีเกมที่อยากให้หนูน้าเล่น สามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะคะ่ะ เออแปดบาท อยากร้องเล่นเกมอื่นแบบแแรกๆแน่ บางทีกับเบื่อเนาะโลมา เล่นดูหลาย โอเค 12 บาท เออ โลซีช่องค่ะ 6 บาทค่ะ อีกเทียนึง เออ มาแล้วองุ่นคอมโบซี คอมโบหาเข่าเฮ้ย อีกเทียนึง โอ้ว่าเป็นยังซัมมิกะโอเคแล้วนะคะ คอมโบหาไปออกฟิสปปินี่ หนาจะได้ปรับใหม่เลย สวย ไป ไปต่ออีก เออแปดบาท อีก3ข้างค่ะ โอเคหกบาทเออแต่ว่าคอยโบบาโบบาปันไดวะโอ้โห มาที่ละ2บาท 4 บาท 2 บาท 4 บาทสภาพ โอเค บวกมาหา16บาทเนาะค่ะ ไป ปรับเป็น15บาทเนาะ ตามสูตรเลยเนาะคะ่ะ 10%ก็คือ 10%เออร้อยหาสิบไส้ซิมหาสามร้อยไส้สามสิบค่ะ โอเคหาบาทมา อางุนเขาค่ะ สวย โอ้โหดาบขวานเสียดายอยู่นะลายมันงามอะอางุนค่ะ โอ้โหโอ้โห เออ มา ได้โลแถวหนึ่งสวย เออ โอ้โหได้เมื่อกี้ได้อหุ่นน้ำนะอหุ่นแถวหนึ่งแล้วก็โลแถวหนึ่งหนึ่งร้อยสิบบาทเนาะค่ะ สองร้อยแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไป แจกกันอหุ่นค่ะ โอ้โห สิงโต ก็ตุ๋งสิวะ ไป วนๆนี่มองเก้าบ่ไปใส่ยเยีย เออห้าบาท โอ้โห โลแถวหนึ่งอีกแล้วเก้าสิบอ่ะ เมื่อกี้น่าจะเป็นแถวหนึ่งซ่อนกับอ่อซี่ช่องน้ำเนาะเก้าสิบห้าบาท เอาเรื่อง เออสิบบาท โอ้โห เสียดายใจกัน ลงมาคือแล้วห้าบาท สิบบาท โอ้โห บ่ค่อยต่อเนื่องวันใดวะเมื่อนี้รู้สึกว่าอากาศตื่นถึงมาแบบมันเย็นๆเนาะอ่า แถวนึงมาเจ็ดที่มาบาท อีกแถวนึงค่ะอาหุ่นสวยอีกสามสิบโอ้โห นึกว่าจะสิกลงไปจมลึกแล้ว ไป ขึ้นมาขึ้นแล้วค่ะสองร้อยห้าสิบ สภาพ เออสิบห้าบาททำทุนก็เอาจังไหนวะเนี่ย เออสามสิบโอ้โห ดับฝันไล่นี่ไม่ได้อย่างอีก โอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหเบิ่งว่ะเออยี่สิบบาท เอา้ามงกุฎมาสวยอีกเที่ยนึงโอ้โหว่าได้ ช่วงนี้อากาศกะเริ่มเย็นๆแล้วเนาะคะ่ะตื่นขึ้นมา โอ้โห อากาศแบบ หนาวเลยอะกะดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำแน่แล้วค่ะ เอ้ามาแล้วเอาหุ่นแถวนึงสวย ดาบควานค่ะ ได้โลอีกซี่ช่อง ตกลงมาเนี่ยเออ สวยงามไม่ยี่สิบาบาทโอเค โอ้โหไม่ได้ขาดบาทเดียวขาดบาทเดียวอีหลี แต่ว่าเขาฟรีสปินแล้วค่ะ มา ออกฟรีสปินนี่ได้ปรับไม่แล้วเนาะโอ้โห ย่างเกลือ โอเคแปดสิบห้าค่ะ ไป ขออนุญาตปรับไปเป็นสามสิบ เออ60บาทมา โลค่ะ สวย โอเคโอ้โหเออยี่สิบบาทอาหุนค่ะซีช่องสวย โอ้โหเฮ้ย ได้ยูได้ยูนะ เอออีกสิบบาท โลอีก คอมโบหาแล้วอีกเทียนึงโอ้โหไม่ได้ เค พี่จะปิน์หาค้างแล้วค่ะ เออ สองร้อยสามสิบบาทมงกูแตกแล้วค่ะซีช่อง ถ้าได้หาช่องนะสามสิบบาท โอเค โอ้มีสิบบาทแถวหนึ่งบ่ม้าว่ะ ข้างสุดท้ายค่ะ สภาพ โอ้โห ไว้ตั้งสามช่อง แต่บกเขาให้ โอเค ปรับไม่เป็น 60 บาทค่ะปรับอีกเที่ยนึงตอนพันหาเนาะที่เนี่ย เออ ดับฟานมาแปดสิบ ดับฟานค่ะ สวย โอ้โหเหนียวอะสี่สิบบาท โอ้โหสามร้อยหกสิบมายี่สิบบาท เออ โลมาค่ะซีช่องเ๋ยดาบฟ้าน้ำอีกร้อยนึงขาดอีกรอบเดียวสี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วค่ะหนึ่งพันแล้วขาดอีกห้าร้อยเออหนึ่งร้อยหกสิบบาทมา โอเค โอ้ โอ้เออสี่สิบบาทร้ายดีอยู่นะ โลเนี่ยแต่พวกเขาไห่โอเค ผู้ใดที่ว่าท่านได้กดเข่าคุมเทเลแกรมแล้วค่ะเดี๋ยวหนูนะกะขอฝากไว้นะแม่แน่นอกกับคุมเทเลแกรมแล้วค่ะ กดเข่าไปเลยหนูนะปักมุดลิงก์ไว้แล้วใต้คลิปแล้วกะหากผู้ใดว่าได้กดซับกะขอฝากไว้น้ำแน่นอกค่ะกับช่องรักวันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นอกค่ะโอเคเออมาแล้วอีกสี่สิบบาทค่ะอีกยี่สิบโอ้โหสีได้บ่เนี่ย ได้แน่ปะเนี่ย เออสามร้อยี่สิบบาทเลยโอ้โหเสียดายแจกัน เออมาอีกร้อยยี่สิบบาท อีกยี่สิบโอ้โหขาดอีกน้อยเดียว ขาดอีกน้อยเดียวอีหลี โอ้โห มาเ่ยมาเ่ยโอ้โหสี่สิบบาท เออร้อยยี่สิบบาท โอ้โหบ่ขึ้นพันหาจะเที่ยวว่ะสภาพ เออแปดสิบบาทมามาเห็นแน่มาเห็นแน่มา อยากขึ้นพันหาแล้วโดนแล้วได้หนึ่งอังุนค่ะ โอ้โหสภาพ เออ โอ้โหหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทเฮ้ยทหารเขาอังุนอีก โลดดิ โอ้โห โลโบมาให้โลโบมาให้หนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะค่ะ เมกาวินแตกเลย สวยงามมาปรับไม่กันเลยเนาะค่ะเป็นร้อยห้าสิบโอเค เออร้อยห้าสิบค่ะ โอ้ ไลฟ์แบบว่าสุดทางว่ะเึ่งดิไว้ยังเหลือล็อกสุดท้ายอยู่ สภาพอย่างวะร้อยห้าสิบค่ะอาหุนเออ โอ้ สองพันห้าร้อยหนึ่งอีกห้าสิบบาทค่ะ แปดร้อย โอ้โห มาแปดร้อยห้าสิบบาท สาม เอ่อ สามพันสาม โอเค ยังได้อยู่ เออหนึ่งพันสี่ร้อยบาท เฮ้ยยังแตกว่ะถ้าเดาว่าผิดบ่โลกอะดาบขวานนะเมื่อกี้ โอ้โห น่ารักที่สุดโลกค่ะสวยอ่าแจกันแถวหนึ่งสวยงามอังูนิกคอมโบซีมาแล้วค่ะ โอเค มาฟิสปปินซีครั้งแล้วค่ะ เดี๋ยวจบฟิสปปินนี่หนูนาเซาก็แล้วกันเออมาห้าสิบบาท เออห้าสิบบาท หาสิบบาทค่ะ โอ้โห ได้ที่ละหาสิบหาสิบเบ้่งว่ะ อันนี้ก็หาสิบวาแล้ววาแล้ว โอเค หนูนะบวกมาแปดร้อยบาทเนาะค่ะสำหรับรอบนี้ อ่า เดี๋ยวก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะหากที่ชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะค่ะ โอเคเดี๋ยวจังเลยเมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ